ียดจะกลับมาลุมแสงสีคนเบื่อใช้ชีวิตหารูหาร don't hate it too ไม่มีเดินไม่มีเดินเพราะมีมีสมดต้ดูแค่ใจใครเจอบ้านแต่เธอเอาไปทำอะไร ที่ไหนเมื่อไรอยากไปทำไมเอา 嘟。 folder 渦巻か เสร็จอีกฝ่ายเดียวเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปสามชาติไทยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังครับผมอยู่ในปาร์ตี้ก็ตามก็ตายเยอะเจอตัวเซ็กซี่นางก็ไปเยอะเลยมาเป็นผู้ชายชอบเป็นเข้าไปเยอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปผู้ชายมันกลัวมันกลัวตายชอบความอันตรายผู้ชายเล่นบัตรวิ่งสวยโกงบอกว่ามันแสนอันตรายรู้ไฟแพ้